ในวงการเตะบานบว่าทั้งในเกมลีกและในระดับนานาชาติเนาะกุญแจที่สำคัญที่จะพาทีมไหนทีมหนึ่งก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ได้นั่นคือการจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการอ่านเกม และแก้ไขปัญหาของทีมได้อย่างถึงจุด มีสายตาที่เสียบคมเนมหาศักยภาพของนักเตะ และจัดตำแหน่งให้เข้ากับนักเตะคนนั้นหรือหาคนที่มีความสามารถในตำแหน่งนั้นๆ มายืนหนึ่งให้กับทีม ไปจนถึงการปลุกปั้นนักเตะคนใดคนหนึ่งที่บริมีอียงโดดเด่นขึ้นมากลายเป็นนักเตะที่เก่งสกาดจนกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมได้ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมสมองเพชรที่ต้องมีการประสานงานที่ดีกับนักเตะและเข้ากันอย่างเป็นปีเป็นคุย ในการร่วมงานกันของผู้จัดการทีมและนักเตะนั่นผู้จัดการทีมเปรียบเสมือนบอสใหญ่ของทีม ส่วนนักเตะถือเป็นลูกทีมที่ต้องมีหน้าที่ทับฟังทุกๆคำสั่งจากหัวเหือใหญ่ผู้จัดการทีมนั่นเอง และในโลกของบานเต้ปฏิเสธบ่ได้เมื่อมีทีมที่ดีที่สุด ก็ต้องมีทีมที่ขี่ไล่มีทีมที่ชนะก็ต้องมีทีมที่ปรลาไซและการพาทีมปราศัยอย่างตัวเนืองของผู้จัดการทีมเนาะผลงานบดีขึ้นแพะฮาบาที่จะถึกโจมตีอย่างนักที่สุดนั่นก็คือผู้จัดการทีมเอง กลายเป็นผู้ที่ต้องฮับแบกทุกคำวิจารณ์และคำด่าเสียดสีต่าง ๆ นานา ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้จัดการทีมมีหน้าที่จะต้องแก้ไขอย่างหีบด่วน เพื่อให้ทีมกลับมามีผลงานดีขึ้น ซึ่งถ้าทีมบ่มีผลงานดีขึ้น ต้องพบกับความปราศัยอย่างต่อเนื่อง ยิงลิ่นก็ยิงเสีย เหมือนจะบูมิอย่างดีขึ้น มันจะสร้างความย่อท้อให้กับนักเตะและก็ที่ผ่านมาก็มีหลาย ๆ กรณีในทางยุโรปเนาะที่เป็นบทเรียนให้เขาเห็น และแน่นอนสิ่งที่แอดจะมาว่าในมือนี้นั่นก็คือการโบลงร้อยกันของผู้จัดการทีมและนักเตะเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนาะขอความกรุณานำทานผู้ชมอีกเช่นเคย กดไลค์ให้แอดมินเดอร์นะขอจากร้อยไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในคลิปนี้ และก็อย่าลืมนะขอฝากไว้ผู้สนับสนุนของแอดมินนะแอดเจเบตามโลโก้ดันเทิงเดอร์นะเสียมันมั่นใจกว่าเก่ากับเว็บเจเบตเจ็ดแปดเก้าเว็บดีการันตีด้านการลงทุนครบวงจร นักเตะที่บ่พอใจในการจัดการทีมของผู้จัดการทีมเนาะซึ่งมีทางการแสดงกิริยาที่น่ารังเกียจภายในเกมทันทีและออกมาสัมภาษณ์หรือโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์ก็มี สำหรับความคิดส่วนตัวของแอดมินนะพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลเหตุบุคคลกระทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ยอมรับบ่ได้ ตามพื้นฐานการจัดตั้งของทีมแล้วนะดังที่แอดได้กล่าวไว้ข้างต้น คือผู้จัดการทีมก็คือนายใหญ่ของทีมมีหน้าที่สั่งการ ส่วนนักเตะแมนลูกทีมที่ต้องคอยทำคำสั่งแล้วลิ้นตาม เพียงตำแหน่งเจ้านายกับลูกน้องมันกับซีซับอยู่แล้วว่า การที่ลูกทีมเนาะจะมาแสดงกิริยาตอบโต้ หรือแสดงอีโก้ใส่ผู้จัดการทีมนั่นมันบ่สมควรนะและเมื่อมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนาะก็ยังบ่วายเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมอีกเช่นเคย ที่จะต้องกำลาบนักเตะคนดังกล่าว ซึ่งก็มีผู้จัดการทีมหลายๆ คน ที่มีกรณีนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง และถามผู้จัดการคนนั้นบ่เด็ขาดพอปัญหาภายในทีมก็จะบานปลายไปถึงขั้นการเตะไล่โคสนั่นเอง ส่วนผู้จัดการทีมที่จะอยู่ต่อได้เนาะ ต้องเป็นคนที่แสดงอำนาจของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อกำลับนักเตะคนนั้นให้ยูมัด และก็มีทั้งคืนมาดีกันแล้วก็ทั้งแยกทางกันก็มีเนาะ เซนเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาแสดงให้เห็นว่าโอ้มีนักเตะคนใดที่จะมายิงใหญ่ทอผู้จัดการทีมได้ เขามาเบิ้งที่ฟังของประเทศเฮาเมื่อบทถ่ายมือที่ผ่านมา มีนักเตะฝีมือดีคนหนึ่งถูกอภรวงเจียงคำ ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแสดงความในใจของตัวเอง ที่บ่พอใจต่อไผบางคนเนาะซึ่งกองเชียร์เฮาเองก็น่าจะฮู้ดีเนาะแน่นอนว่าการที่สุกอภรออกมาโพสต์แบบนั้นก็มีกองเชียร์จำนวนหลายเข้าไปแสดงความเห็นดีนำ เนื่องจากกระแสตอนนี้กองเซียเตบานลาวเฮาแมนมีการโจมตีย่างนักไปที่เซเวอร์ไลที่ทั้งหมดมีฟีดแบ็กไปที่การเปลี่ยนผู้จัดการทีม แต่เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอเนาะมีคนเห็นดีน้ำก็ย่อมมีคนที่เห็นต่าง ดังที่เอสตั้งใจจะซื้อมาตลอดว่าการกระทำแนวนี้มันผิดในเรื่องของวินัยระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง มีแฟนคลับหลายคนที่เข้าไปเตือนใจให้แกสุขอภร์และในมือต่อมาก็เป็นดังที่เอสและกับเอฟซีหลายคนคิดเนาะสุขอภรรุดจาก 11และซื้อผู้เล่นตัวจริง และโบได้ลงเล่นเลยในเกมที่เสียให้กับอินโดนีเซียหาประตูต่อหนึ่งและแน่นอนเมื่อทีมขาดผู้เล่นคนสำคัญคนใดคนหนึ่งไป ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทีมนะและกองเชียร์ก็ต้องการเห็นเขาลงเล่นหลายที่สุด ผลออกมาสร้างความบานปลายให้ทีมชาติลาวด้วยการปลาไซต่ออินโดนีเซียไป 5 ประตูต่อหนึ่งสร้างความผิดหวังให้ทีมชาติลาวอีกเช่นเคย จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นแอดเพียงอยากจะซื้อให้ไปถึงสุขอภรและนักเตะทุกๆคนรวมไปถึงกองเชียร์ชาวลาวทุกคนว่า นักเตะกับผู้จัดการทีมเนาะเปรียบเสมือนนักเรียนกับอาจารย์ คะแนนของเฮาขึ้นอยู่กับปลายปากกาของอาจารย์นะถ้าว่าเฮาปฏิบัติพอดีเฮาจะได้อย่างกลับมานั้นคงไม่ต้องบอกนะ และสุดท้ายนี่แอดอยากจะบอกว่าการกระทำดังกล่าวนะมันบ่มีผลดีอย่างเลย ส่วนผลเสียนั่นจะตามมาเข้าตัวเองย่างลวงหลายในภายหลัง เส้นการถือดรอปในแมตช์ที่ผ่านมา ทั้งอาจจะเป็นแบบอย่างที่บูดีให้นักเตะคนอื่นๆค่อยกระทำตาม และถ้ามันพูนแหงไปกว่านั้นเนาะอาจจะไปถึงขั้นเตะไลโคสก็ได้ ซึ่งถ้าว่ามันเกิดขึ้นแท้ๆนะการเตะไลโคสนั่นแมนบดีเลยนักต่อสายตาของต่างชาติพวกเขาอาจจะว่าว่าทีมชาติลาวนั้นดินผสมศักดิ์ศรีก็เป็นได้ การที่มีกองเชียร์โจมตีผู้จัดการทีมเนาะมันโบเมนหน้าที่ของนักเตะที่จะต้องไปโจมตีตาม ถึงเขาจะได้รับคำชมจากกองเชียร์มีคนเห็นดีกับเขาแต่ในที่สุดแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบกลับมานั่นก็คือตัวเขาเองโบเมนกองเชียร์และแถมยังเป็นการเปิดเผยให้คู่ต่อสู้ได้เห็นปัญหาภายในทีมเนาะคือ เป็นการเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเอง และในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาควรเฮ็ดนั่นคือการแก้ไขอะ อาจารย์ที่สอนนักเรียนอยากเห็นนักเรียนของตัวเองเป็นคนเก่งและดีอยู่เสมอ เมื่อนักเรียนกระทำผิดสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นนั้นคือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยอมรับความผิดในมือนี้คะแนนข้างหน้าจะออกมาเป็นอะไรนั้นขึ้นกับการประพฤติตัวของนักเรียนเองและทั้งหมดนั่นก็เป็นเรื่องราวที่แอดมินนำมาเสนอในมือนี้เนาะแล้วทานผู้ชมเดี๋ยวนะรู้สึกแนวไดกับฟีดแบ็กของแอดมินในเหตุการณ์นี้ และถ้าว่าทุกคนคิดเห็นต่างแนวใดเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกับแอดมินได้ ส่วนคลิปนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี